พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนภาคเทียมไทย PW+ ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันมักมีปัญหาการล้มของฟันข้างเคียง มาสู่ช่องว่าง ทำให้ฟันห่าง มีเศษอาหารติดซอกฟันได้ง่ายส่งผลให้ฟันผุ หรือเหงือกอักเสบตามมาครับ โดยทั่วไปจะรักษาโดยใส่ฟันปลอม หรือทำสะพานฟันค่ะ แต่ตอนนี้เรามีรากเทียมฝีมือคนไทย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดค่ะ จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีรากเทียมของ สวทช บริษัท PW Plus จำกัดได้นำมาบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 13485 สู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ และเป็นผู้ผลิตรากเทียมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE Mark โดยที่ผ่านมาได้ผลิตรากเทียมให้กับโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบเพื่อบริการผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสจำนวน 8,400 รายช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาของนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัท PW Plus ร่วมมือกับศูนย์ความ ความเป็นเลิศทั้งทันตกรรมรากเทียมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็ก สำหรับยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น คือใช้เวลาในการรักษาน้อยและค่าใช้จ่ายถูกกว่ารากเทียมปกติ จนได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติในปีพุทธศักราช 2558 และได้ประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทยในปีพุทธศักราช 2560 สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช